ฆ่ากับพิการจองเวรชาตินี้ฆ่าเขาชาติหน้าเขาก็มาฆ่าเรา ทำแบบนี้มันผิดศีลห้าปานาติปาตาเวลา